ถอยหลังแล้วโอ้ยลดความเลยหยกได้ไหมหยกรถไหมเออ B. จะลงเลยวะจะลงเหรอ เอาไม่ลงมา ไปขี้ไปเรื่อยๆกันนั้น จะลงไปตรงนู้นเนาะสูงไหมอ่ะ สูงสูงไหมแดกก่อนเร็วสูงไหม หาทางลงอื่นสู้หาทางลงอื่น ตรงนี้อ่ะ ก็สู้้สู้เหมือนกันแล้วไหม เอาขีไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้ว ไป ไปที่รถแล้วไป ลงไปไม่ได้ร่งสู้สู้โอ้โอ้โอ้สู้ไป ลงไปไม่ได้ จักจัน โดหลักไทยเนาะไม่ใช่หลุมข้าวครับ อ่ะไปแครอแล้วไป ไปที่เต้าไป หรือจับแฮนด์ ดูจับเห็นกว้างๆมานี่เออมานี่มาเก็ตโตแล้วมาเร็ว มาเก็ตโตแล้ว ไม่เอาไม่เอา ไปก่อนลูกไป ลูกไปนะ Manila, ni manila. vậy thì tàu là bay, nó vậy thì tàu đây vậy thì tàu lão สูงนะอัดกล้าลงไปไหมอ่ะ 啊，推马车，zoom zoom 推马车。 สู้เหรอครับ เจ็บไหม อ่าไม่ช่วยจับเกอบอ๋อ เกลือเออ เดี๋ยวแป๊บนึงปิ๊บ อ่าอาจับรถที่ไว้ตัดตั้งเอาไว้ก่อนก็ได้ครับใส่เกลือ โอเค อ่า อันนี้แม่จับให้เร็ว มา อ๋อ ต้องรุนลงไปก่อนแล้ว เอาขึ้นเอาดูจับกว้างๆดูจับเห็นกว้างๆ นะ เอาอีกาว้าว้าว้าอะขึ้นกันได้แล้วยังครับ ไปที่รถกันไหมยังไม่ไปอีก เออยังอยากขี่เลย ยังอยากขี่เลยเหรอครับ อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูเย็บเรียนแหนเรียนบาทตังอืมตัง มาเที่ยวที่ไหนครับอาชอบไหมครับ อาชอบไหมครับอาชอบทะเล ใช่ไหมครับ ทางนี้ขึ้นได้เอามาขึ้นมาได้เอาเอา เอาใช้แรงน้อยใช้แรงน้อยขึ้นได้ขึ้นได้ใช้แรงน้อยแต่ว่าเอาชายแรงน้อยเดียวอืออ่าไม่รอด อาไปขึ้นทางเดิมไปรถมอ่ะอู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้เอาเอาไม่ใช่รุนไทยเอาเอาขึ้นขึ้นอ้อเฮ้ สำเร็จ ลงไปไม่ได้นะครับอาไปทางนู้นเลย ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ครับสู้ไปที่รถไปไป ถอยลังถอยลังมาเร็วถอยลังถอยลัง เรากลับไปบ้านกันเดี๋ยววันชายไหมพามาไหมอะครับ ไป กลับไปบ้านก่อนไป เดี๋ยววันชายมาไหมไป ไปที่รถก่อนไป ทำไงต่อไปเข็นไปที่รถเลย เอานี่อาจับอาจับตรงนี้ด้วย อ้าว โอ้ในแม่แล้ว Bye.